จัดเป็น4บาทได้นะครับเบาๆพอ โอ้ซื้อฟีเจอร์ไม่ไหวเมันมีอยู่ 150 จัดเลยแล้วกัน ก่อนเองก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจให้ผมเช่นเคยด้วยนะเมื่อนะ มาแล้ววายมาอีกการันตีกันแต่มาดีสวย เออ มาดีว่ะมาดีว่ะ มาดีจัด มาดีจัดกับผมแล้ววายช่องสามวายช่องสามโอ้โหไม่แจกไม่ไหลต่อเพื่อนกำลังมาดีเลย มาดีอยู่ถือว่ามาดีเลยค็อกเทลมาดีแล้ววายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วผมบอกเลย ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วจัดไปดีจัดไปดี สวยงามมาไงต่อครับผม มาไงต่อขอแบบจำจำลำเดำเบาๆไปเลยนะเพื่อนนะ ขอจำจำลำเดำเบาๆ ไปเลยนะ จัดมา จัดมา ตัวเล็กตัวน้อยก็าหมดตัวเล็กตัวน้อยก็าหมดเออไปดิครับไหลๆไปหน่อยไหลๆไปหน่อยโอ้โหไม่ไหลวะ่ะ อไหลๆหน่อยได้ไหมเพื่อนสวยต้องงานต้องงานโอ้โหแล้ววายเต็มกราฟวายเต็มกราฟแบบนี้ก็สวยงามดีรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะวายช่องสามโอ้โหวายช่องสามยังไหลต่อวายโอ้โหแล้ววายเต็มกราฟแล้ววายเต็มกราฟแล้วก็แตกเต็มกราฟไปอีกดอกในคูณยี่สิบโอ้โหดอกนี้รู้เรื่อง บอกได้เลยว่าดอกนี้รู้เรื่องเราบอกรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันมาแล้วเมื่อซูเปอร์ไม่กลับไป593บาทนะพ่อนะเอาเรื่องจัดจัดครับผมจัดฟีเจอร์ไปเลยมามามาดูว่าในฟรีเกมจะแตกดีเหมือนนอกเกม หรือเปล่านะเมื่อนะนอกเกมนี่บอกเลยว่าแตกโคตรจังหนับครับผม จัดมาจัดมา ขอดีๆนะฟีเกมขอดีๆเด้อเออ จัดไป 5 ตัวสะด้วยจำแจม12 สปินยาวๆผม ลุยลุยลุยเพื่อน อย่ารอช้า จัดมาดีเออ แล้ววายการันตีการแตกแบบนี้สวยงามเลยครับผมไหลๆหรือเปล่าไหลๆหรือเปล่าไหลๆโอ้โห ไม่ไหลช่องสามไม่เข้านะไม่น่าเสียดาย ขอดีๆมา เอาหน่อย เอาหน่อยเออเออแล้ว โอ้โหขวดเราไม่แต่โหผมมองเป็นรลังพึ่งนะ ตอนแรกเนี่ย นึกว่ารลังพึ่งไม่เหมือนรลังพึ่งเลย เออรลังพงหลังพึ่งอะไร ไม่รู้จังหวะนี้ เต็มกราบไปแล้ว โอ้โห แล้ววายมาอีกวายมาอีกจะรออะไรอ่ะเต็มกราบไปอีกดอกหนึ่งดีไหลไหลไปไหลไหลไปสวยงามผมดอกนี้ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วซุปเปอร์ไม่กลับไป 735บาทดอกเดียวรู้เรื่องเลยเพื่อนนะ เบ็ด4บาทนะเนี่ยเช็ดโคตรเอาบอกเลยว่าโคตรตึงครับผม แต่โคตรดีนะเพื่อน สามสปินสุดท้ายไหมสามสปินสุดท้ายเคด้วยมาแล้ววายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วจัดไปดีสวยครับผมวายมาต่อวายมาต่อก็ไหลต่อไปเลย มามามารางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกก้อนหนึ่งแล้วเพื่อนไปอีก 88 บาทนะจัดมาดิสปินสุดท้ายละเออหมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อย ผมก็ถือว่าได้อยู่นะเพื่อนได้อยู่ได้มา 870บาทซื้อไปเท่าไหร่วะจำไม่ได้ว่าซื้อฟรีไปเท่าไหร่ไปขออนุญาตไปเบ็ดสัก12 เลยแล้วกันนะเพื่อน ลุยกันต่อครับผมเอา๋อเราเข้าฟรีเฉยเอ้า เข้าฟรีเฉยเพื่อนกดหมุนทีเดียวเข้าฟรีเลยก็แจมแหลมว้าวไปดีครับรออะไรยังไม่เสียตังค์ซื้อฟีเจอร์ซะด้วยจัดไปดิ เออ แล้วก็แตกไปดิแล้ววายการันตีการแตกมาแบบนี้เต็มตาเียดอหนึ่งรู้เรื่องมาเลย มาผม สวยงามนะเพื่อนนะ ก็ถ้าเมื่อคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ประหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนมีโปรลับให้ตลอดนะครับ ผมแล้ววายการันตีการแตกมาอีกแล้วโอ้ยวายมันอยู่ช่องหน้าโคตรดีเลยเมื่อเกมนี้เอาเรื่องจัดอะว่าวันก้อนใหญ่ก้อนโตซูเปอร์ไม่กลับไป1,094บาทดอกนี้ ก็น่าจะตามมาในเมนที่ประหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนมีโปรลับให้ตลอดนะครับผมย้ำว่าเมนที่ประหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อนนะระวังจะโดนโกงกันด้วยนะครับ เออจัดมาดีแล้ววายช่องสองอย่างนี้ โอ้โห ไม่ไม่แตกได้ไงวะนะ วายช่องสองเราทำให้เราผิดหวังเฉย ขอสวยๆเพื่อนสปินสุดท้ายว่าไงสปินสุดท้าย โอ้โห หมดก๊อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมได้มาทำมาเท่าไหร่วะเนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะโอหได้มา 1,222บาทเล็กสวยจัดด้วยจัดไปเบ็ดยี่เลยเบ็ดโปรดผมกันเลยดีกว่าไม่รอช้า มาขอจำแจมฮึบฮึบว่าไงว่าไงเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหไอเช็ดคก ไอชิดโคกอย่างงี้ไม่ใช่เออวายช่องสองสวยไหลๆไปไหลๆไปหน่อยเพื่อนไหลๆไปโอ้โหลวงพึ่งช่องแรกไม่มาผมขอเรียกว่ามันลวงพึ่งนะไอสี้ส้มเนี่ยมันเหมือนหลังพึ่งเลยเหมือนเออวายมันสวยเนี่ยคูณสี่จัดไป เอาเรื่องครับผมเอาเรื่องมายังไม่อยากเสี่ยงกับฟีเจอร์นะเพื่อนไม่น่าคุ้มผมว่าเบ็ดยี่ฟีเจอร์พันห้าแพงอยู่นะเออแล้ววายมาอย่างงี้สวยงามไปเลยสวยงามอารามแทนแล้วตอนึงวายช่องสามมาต่อโหแต่ไม่ไหลว่ะ แอบเสียดายแอบเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไร ค่อยๆไปกันต่อ ค่อยไปกันต่อระวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนจัดไปดีจัดไปดีครับจัดไปดีครับเออระวายช่องสามมาต่อไหลๆไปครับผมโอ้โหเลขสิบม่นเข้าโคตรดีผมสังเกตแล้วเลขสิบม่นเข้าดีจัดอ่ะเออเกมนี้ถือว่าไหลดีพอสมควรนะเมื่อนะแต่ก็ไม่ได้ไหลดีอะไรขนาดโอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์มาแล้วสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วจัดไปอีกสิบสปินเลยครับยาวๆไป สเกิตเตอร์เข้าโคตรดีไม่ผมบอกเลย ไม่เข้าอีกแล้วเนี่ยเออแล้ววายการันตีการแตกไปแบบนี้สวยๆงามๆผมแล้วไหลต่อหรือเปล่าไหลต่อหรือเปล่าว่ายังไงโอ้โหไม่ไหลแล้วว่าไหลๆนะดิเพื่อนไหลๆนอขอแบบไหลๆมันๆนะคอมโบรัวๆอะไรเงี้ยคอมโบรัวๆไปเออไหลๆไปดิครับไหลๆไปอุ้ยช่องแรกไม่มาตัวสีแดงมันคือเลขสองหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจเพื่อนมันคืออะไรไม่รู้อ่ะ จัดไปดิครับวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอน แล้ววายช่องสามมาต่อ แล้ววายช่องสามมาต่อแบบสวยๆงามๆแจ่มๆดิครับวายช่องสี่ไหลๆแล้วไปวายช่องสี่ต่อผมไม่เรียงหนึ่งสองสามสี่เลยนะ เพื่อนวายเมื่อกี้ รางวัลไม่กลายไปเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทเอาเรื่องครับผมลุยกันต่อวายังไงต่อวายยังไงต่อ เออสวยงามครับผมแล้วไว้ช่องสามอย่างนี้เออแตกดีไว้ช่องสองก็ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แน่นอนเออ จัดไปมาครับผม มาโคตรดีบอกเลยว่ามาโคตรดีทรงโคตรมา มาโคตรดีแบบทรงโคตรมาโอ้โหไม่ไหลรัวๆบอกได้เลยว่าไหลรัวๆครับผมแล้ววายมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนวายไม่มาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะเมื่อนะเอาเรื่องจัดจัดอะตัวคูณพุ่งทะยานไปคูณ16 แล้วเออยังมาอยู่แล้ววายช่องสองอย่างนี้ก็แจ่มแหลมบ้าไปดิเต็มกราฟไปจัดไปสวยๆครับผม